บันเทิงปากม้า นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวดี ๆนะครับมาเอาใจคุณผู้ชมนะครับ โดยเฉพาะใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมคลอดลูกแล้วน้ำนมน้อย หรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพนะวันนี้เรามาเจอกับคุณแม่ที่มีประสบการณ์ดีกว่านะฮะเริ่มได้ยินเสียงกันแล้วขอต้อนรับเลยนะฮะคุณแม่กิ่งครับคุณธินานัทรังสีจันทร์นะครับแล้วก็คุณแม่มิมครับ สกุลเกตเกตสาครครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่โอ้โหแล้วก็ลูกๆ วเยียเลยในคนคนนี้คนโตของลูกใครเนี่ยเนี่ยโอ้สวัสดีทางนู้นสิั้งคลลูกแม่มินเลยนี่ถ้าไปบอกว่าไม่มีลูกนี่ก็จะยอมเชื่อเลยทีเดียวขอบนะคุณค่ะทำทำยังไง อะไรมันถึงได้สามารถอยู่ได้ถึงขนาดนี้เออท้องแรกเนี่ยเรามีการแบบหลังจากคลอดแล้วมีอยู่ไฟไหมบอกตรง ๆว่าไม่มีเวลาค่ะ พราะว่าเลี้ยงลูกเองไม่มีหิวไฟเหรออ่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวพอนั่นนั่นรายหนึ่งแล้วมีลูกไปสองนี่มีไหมสองค่ะนี่ก็สองเหมือนกันเดี๋ยวไม่ได้หคนโตอยุเท่าไหร่แล้วฮะมันโตแปดขวบแล้วค่ะ ขอโทษนะทำไมมันผอมบางขนาดนี้ ไม่อยู่ไฟเหมือนกันกิงก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่สองทำไมตั้งแต่แรกทำไมคิดว่าการไม่อยู่ไฟแล้วมันจะช่วยให้เราแบบว่า จริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่อยากอยู่ คือมันไม่มีเวลาบางทีเรามัวแต่ห่วงลูกสนใจแต่เรื่องทัมนมค่ะก็เลยไม่ดูแลตัวเองอะไรมากมายเลยอ่ะ แล้วนี่มันกลับเข้าอู่ได้เป็นอย่างดีเหรอ กลับได้ได้ดีได้ไว แล้วก็รูปร่างคือเรียกว่าภายนอกเนี่ยค่ะ ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะ ก็กลับมาเหมือนเดิมไวขึ้นหนึ่งไวขึ้นอ่ะบอกเคล็ดลับมาเลยทีเดียวว่าทำอย่างไรเนี่ยมันถึงสามารถที่จะกลับเข้ามาเป็นในสภาพเดิมได้ ทั้งระบบภายในแล้วก็ภายนอก เราคลอดเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นสมุนไพรดีต่อลูกเพราะเราต้องให้น้ำนมอยู่ แล้วก็เซิร์ชสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์แทนการอยู่ไฟตอนแรกก็เอะใจเฮ้ยมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอ เราก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆ จนเขามีการส่งแลบมีคุณภาพมันมันโอเคเลยอะค่ะ เสร็จแล้วทีนี้ก็เลย ตัดสินใจสั่งมาทานตั้งแต่น้องเดือนเดือนคือกว่าคือเรามั่นใจนี่ไม่ได้จากคนอื่น มั่นใจจากการที่เราเซิร์ชจากใช่ข้อค่ะมูลแล้วก็มีข้อมูลใช่ค่ะ มีข้อมูลเราเราเก็บข้อมูลตั้งแต่เราใกล้คลอดแล้วมไม่เกินไม่เกินหนึ่งกล่องมั้งคะน้ำข้าวปลาค่ะ มันขับได้ค่อนข้างดีหน้าท้องแบนลาบแบบแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลย แล้วน้ำนมค่อนข้างเยอะ ที่เห็นชัดอีกก็คือว่าแผลแห้งเร็วมากผ่าข้อทั้งสองคนค่ะ ก็เลยมันข้อเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยเป็นเหมือนกันไหม ก็ของหญิงก็อย่างที่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้อะไรอะค่ะแต่พอคนที่สองอายุมันก็เพิ่มมน้ำหนักมันก็เพิ่ม แล้วก็กลัวมันจะไม่ลงเราอะเป็นครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้ว เราเป็นเราก็เลยจะมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยค่ะ กิ่งก็เลยได้ตัวสมุนไพรเนี่ยมาทาน ตัวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงสูตรมาค่ะ เมื่อก่อนมันจะเป็นยาน้ำใช่ไหมพี่ม้าที่มีแอลกอฮอล์แล้วเหม็นอาไปขมน่ยอเ้ายาใช่ใช่ตอนแรกอะค่ะ ที่กิ่งกินอะตอนลูกคนแรกอะกินไม่ได้ทำไมอะฮะ มันเมียวอ๋อ มันเป็นแล้วมันเมา ไม่ไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้วแต่พอคนที่สองเนี่ยด้วยเขาทำมาใหม่ระบบการผลิตอะไรเงี้ยเขาก็ดีขึ้น มาตรฐานเป็นเหมือนแบบใหม่ขึ้น เราก็เลยโอเค เราทานตัวนี้แล้วก็มันก็ช่วยเรื่องร่างกายกลับ อันนี้มันเป็นแคปซูลแล้วเหรอ ป็นแคปซูลอ๋อ ยีก็ทานได้ง่ายทานายเดี๋ยวมันทำมาจากอะไร ส่วนใหญ่เลยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะ ก็มีพริกไทยดำ มีเอ่ะสมเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา ในเรื่องของบำรุงน้ำนมคุณแม่โดยตรงก็คือ เรียกว่าน้ำนมราชสีใช่ค่ะ กินแล้วนมเยอะ คือพอเรากินแล้วร้อนใช่ไหมคะร่างกายเราผลิตน้ำนมอ่ะ ความอบอุ่นมาพวกหนาวในพวกท้องไม่ยู่อะไรอย่างงี้ค่ะ มันดีขึ้นน้ำหนักมันก็ลงตามธรรมชาติโอ้โหมันเบิร์นหมดเลยเนาะ ใช่ค่ะเลิศมากเลย ยิ่งกว่าการออกกำลังกายถูกต้องแล้วจะติดต่ออะไรยังไงได้ ที่ไหนอะบอกเราหน่อยสิถ้าเกิดว่ามีแม่แม่สนใจอะนะคะก็ก็เราก็จะมีขายตามร้านขายยาด้วยค่ะร้านขายยาทั่วไปเนาะแล้วก็มีในเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ marketharbalife.com นะคะเซิร์ช Google เลยค่ะว่าสมุนไพรพริมอย่างเงี้ยค่ะพริม P R I M ก็ได้ค่ะ หรือถ้าหากว่าอยากปรึกษานะคะแม่ๆจะมีความกังวลกันมาก สามารถปรึกษาได้ที่ไลน์แอดนะคะแอด P R I M ค่ะแอดพริมนะคะเราจะมีทีมคุณหมอแพทย์แผนไทยคอยให้คำแนะนำเป็นคุณหม มอล้วนๆเลยค่ะตอบ 24 ชั่วโมงไลน์แอดนี้ได้ทั้งวันค่ะ อืม แล้วก็เวลารับประทานนี่เราทำยังไง อ่ะก็ทานวันละยังไง ทานแค่สองแคปซูลสองแคปซูลเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแค่นั้นเอโองเค ตัวช่วยที่ดีใในการที่จะทำให้เราเนี่ยนะ มีร่างกายที่กลับเข้ามาสู่ในสภาพเดิมได้เร็วขึ้น แล้วก็รีบจัดการเลย เออโทรไปที่ไหนได้บ้าง ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะเบอร์โทรก็มี 029078008นะโอคะเค อ่ะ ปรากฏไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะ หรือว่าเข้าไปในเว็บดูได้เลยนะคะ PRIM ริบจัดการกันเลยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบพระคุณคุณแม่ที่สาวมากมาก คุณดีมากๆด้วย ใช่ใช่